พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนชวนร่วมงานเมกาแฟร์แบงคอก 2018 เมกาแฟร์เป็นงานมหกรรมระดับโลกที่รวมพลเหล่าเมกเกอร์ และผู้ที่ชื่นชอบทำสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ มาโชว์ความคิดสร้างสรรค์ ใครที่ชื่นชอบงานประดิษฐ์ที่เต็มไปด้วยไอเดียแปลกใหม่ กิจกรรมแข่งขันหุ่นยนต์สนุกๆ ต้องไม่พลาดมาร่วมงานเมกาแฟร์แบงคอก 2018 ที่กำลังจะมีขึ้นเร็วๆนี้นะครับ เมกาแฟร์แบงคอก2018 ปีนี้ จัดในทีมลานอวดของประลองไอเดีย เป็นงานมหกรรม รวมพลเมเกอร์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเหล่าเมเกอร์เตรียมขนสิ่งประดิษฐ์ที่สุดแสนสร้างสรรค์มาให้ชม ให้ทดลองเล่นกันกว่า 100 ผลงานเช่นบาลานซิ่งโรบอตป้ายไฟ LED ควบคุมด้วยไฟวิดีโอหุ่นยนต์บังคับด้วย Wi-Fi และประมวลภาพ งานฝีมือที่สร้างสรรค์ด้วยจักรเย็บผ้านอกจากนี้ยังมีการประกวดสิ่งประดิษฐ์อย่างเมกอร์คอนเทสต์กิจกรรมแข่งขันหุ่นยนต์เหยและหุ่นยนต์ซูโม่การเดินพาเหรดแฟชั่น ันติดไฟ และกิจกรรมเวิร์กช็อป ให้ลองลงมือทำสิ่งประดิษฐ์กันได้ฟรีอีกมากมาย ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ในวันเสาร์อาทิตย์ที่ 20 และ 21 มกราคมนี้ เวลาบ่าย 2 โมงถึง 2 ทุ่มที่เดอะสตรีทรัชดา ร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมทำเอง โดย สวทชบริษัทเชฟลันประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดโครงการ Enjoy Science และเครือข่ายเมเกอร์พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 564 8000